สำหรับในหัวข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็น เรื่องของหลักการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะ การประกอบอาหารที่ดีนะคะ จะทำให้อาหารมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะ หลักการเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ควรดูแลเรื่องของอาหาร เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 1. ลดปริมาณอาหารแต่ละมื้อ และเพิ่มมื้ออาหารได้มากขึ้น เช่น จากวันละ 3 มื้อเป็น 5 มื้อ โดยแต่ละมื้อให้บริโภคจำนวนน้อยลง เพื่อแก้ปัญหาแน่นท้องหลังรับประทานอาหาร 2. บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ และควรดื่มนมทุกวันวันละ 1-2 แก้ว 3. การประกอบอาหารควรดัดแปลงให้มีลักษณะที่สามารถเคี้ยวได้ง่าย โดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์ เช่น สับละเอียด ต้มเปื่อย หรือปรุงให้มีลักษณะค่อนข้างเหลว 4. ปรุงรสชาติของอาหารตามความชอบของแต่ละคน เช่น หวานขึ้นเล็กน้อย หรือจิดลงหรือไม่ควรเค็มมาก 5. จัดแต่งอาหารโดยใช้พืชผักที่มีสีสันสวยงาม และเสิร์ฟอาหารที่เพิ่งทำมาใหม่ๆร้อนๆจะช่วยกระตุ้นน้ำย่อย และน่ารับประทานกว่าอาหารที่เย็นแล้ว 6. ให้บริโภคอาหารมื้อหนักตอนกลางวัน หรือบ่ายแทนการบริโภคอาหารหนักมื้อเย็น เพราะจะช่วยให้หลับได้สบายขึ้น 7. หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่ม ประเภทชา กาแฟ เพราะจะทำให้นอนไม่หลับตอนกลางคืน กอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะ ในขั้นตอนแรกจะเป็นเรื่องของการเลือกซื้อนะคะ 1. ผักเลือกผักท้องถิ่นตามฤดูกาล เพราะเป็นผักที่มีปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม มีสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผักท้องถิ่นมีหลากหลาย ซึ่งอาจจะได้มาจากการปลูกผักในพื้นที่อยู่อาศัย ผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ในป่า หรือปลูกที่ดินหัวไร่ปลายนา ผักริมรั้วเป็นต้น 2. ผลไม้ เลือกผลไม้สุกมากกว่าผลไม้ดิบ เช่น มะม่วงสุก มะละกอสุก กล้วยน้ำว้าสุก เป็นต้น โดยเฉพาะกล้วย เป็นผลไม้ที่สามารถหาทานได้ตลอดปี มีสรรพคุณในการป้องกันโรคและบำรุงร่างกาย 3. เนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่เน้นการเลือกเนื้อปลาชนิดต่างๆ เนื่องจากเนื้อปลามีลักษณะนิ่ม เมื่อผู้สูงอายุบริโภคเข้าไป ทำให้การด้อยอาหารง่ายขึ้น รวมทั้งยังได้รับโปรตีนจากเนื้อปลาโดยตรง นอกจากนี้แล้วก็จะมีไข่ไก่ ไข่เป็ด ก็เป็นอาหารที่ควรเลือกให้กับผู้สูงอายุรับประทานด้วยเช่นเดียวกัน 4. อาหารอื่น ๆ ควรคำนึงถึงลักษณะของอาหารที่ควรมีลักษณะนิ่ม หรือเป็นของเหลว หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะแข็ง เช่น ข้าวสาร ขนมปัง หรืออาหารสำเร็จรูปการเตรียมส่วนผสม 1. วัตถุดิบที่ได้มาควรมีการทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง และหากปอกเปลือกได้ควรปอกเปลือกออกไปก่อน 2. การหั่นควรหั่นให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ หรือใช้วิธีการทำให้ละเอียด โดยนำไปปั่นหรือสับละเอียด 3. เครื่องปรุงที่ใช้ควรคำนึงถึงปริมาณโซเดียม ที่มีอยู่ในเครื่องปรุงรส เพราะผู้สูงอายุมีความต้องการโซเดียมน้อยกว่าคนปกติ การใช้เครื่องปรุงรสส่วนใหญ่ในอาหารของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เกลือน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีซีอิ๊วขาว น้ำปลา และผักสมุนไพรที่ให้รสชาติต่างๆกับอาหาร เช่น รสเปรี้ยวจากมะเขือเทศรสหวานจากฟักทองหอมหัวใหญ่รสเค็มจากเครื่องเทศ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดการใช้เกลือหรือน้ำตาลให้น้อยลง ค่ะการปรุงอาหาร 1. การใช้น้ำมัน โดยมีการใช้ในปริมาณน้อย หรือใช้วิธีหุงต้ม วิธีอื่นแทน เช่น ปิ้ง ย่าง อบ อบลมร้อนนึ่งต้ม แทน เพราะวิธีการปรุงอาหารทดแทนนี้ ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับไขมันที่มาจากอาหารอย่างแท้จริงมากกว่าน้ำมันที่มาจากน้ำมันพืชโดยตรง 2. ปรุงอาหารให้สุกมากที่สุด เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหั่น การสับละเอียด การบดด้วย รวมทั้งคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ เช่น ฟักทองควรใช้วิธีการนึ่งมากกว่าต้ม แครอทใช้วิธีการต้มสุก ผักทานใบควรใช้วิธีการต้มหรือลวกให้สุกมากกว่าการนึ่ง หลังจากต้มสุกแล้ว ควรทำให้เย็นทันที โดยแช่ในน้ำเย็น ซึ่งผักเหล่านี้สำหรับทานคู่กับน้ำพริกเป็นต้น 3. การปรุงอาหารให้กับผู้สูงอายุ สามารถทำได้เหมือนกับการปรุงปกติทั่วไป แต่มีข้อจำกัดของผู้สูงอายุที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ระบบการเผาผลาญสารอาหารทำงานได้น้อยลง ดังนั้นการทำให้อาหารสุกนิ่ม การใช้ขนาดที่เหมาะสม จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุได้ 4. การเลือกใช้ภาชนะสำหรับปรุงอาหาร และใส่อาหาร ควรคำนึงถึงลักษณะของอาหาร และปริมาณ อาหารที่ผู้สูงอายุรับประทานได้ เช่น การหุงต้ม ส่วนใหญ่จะใช้ภาชนะที่ทำมาจากสแตนเลสมากกว่าวัสดุอื่น เพราะมีความทนทานมากกว่า การใช้ภาชนะใส่อาหาร สามารถใช้ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน เช่น การออกไปพบปะเพื่อนฝูง หรือการทำกิจกรรมนอกบ้านภาชนะที่ใช้ในการบรรจุอาหาร ได้แก่ ปิ่นโตสแตนเลส กล่องข้าวพลาสติกอย่างดีเป็นต้น ค่ะจากเนื้อหา อาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่ได้บรรยายมาแล้วข้างต้น ก็สามารถสรุปได้ว่า การจัดสำหรับอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนั้น จะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบหลักในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัยผู้สูงอายุ มีคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมในแต่ละวันของผู้สูงอายุ รวมถึงชนิดและปริมาณการใช้เครื่องปรุงรสอย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญของการจัดอาหารให้ผู้สูงอายุ จะต้องเป็นอาหารที่เหมาะสมกับระบบการทำงาน ของสรีระร่างกายของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะระบบการด้อยอาหารและการเผาผลาญสารอาหารที่รับประทานเข้าไป เพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี ในทางตรงกันข้าม เมื่อผู้จัดอาหาร ผู้ประกอบอาหาร หรือผู้สูงอายุ ที่ประกอบอาหารเอง เข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการในวัยผู้สูงอายุ ในด้านปริมาณอาหารและสารอาหาร ก็จะส่งผลให้เกิดภาวะทุพภาคโภชนาการได้ ฉะนั้น การจัดสำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ชนิด ลักษณะของส่วนผสมแต่ละชนิด ปริมาณ หลักการจัด และหลักการประกอบอาหารที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ์ และทางสังคมค่ะ